ดีค่ะน้องดาวค่ะ สวัสดีค่ะ มาพบกับพวกเราเรีย สดีครับทุกคน วันนี้พี่ได้รับหน้าที่มาเป็น คนที่ว่ามอบโจทย์ให้กับน้องๆ ในรายการเรียนแอนดาว EP สอง วันนี้พี่ดีขอมอบโจทย์ก็คือว่า ให้น้องๆแข่งกันกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวที่น้องๆจะรับประทาน น้องๆสามารถเลือกได้เองว่าจะเอา ประเภทอะไรแบบไหน แล้วก็ พี่ดีจะเป็นผู้ประกาศว่าใครเป็นผู้ชนะอีกด้วย เดี๋ยวเรารอติดตามนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรายการเรียแอนด์ดาวที่ที่สองรอดูครับ Thank uh you. -huh. v p MVP เนี่ยเราได้หลาย EP แล้วก็น้องดาวก็อาจจะได้ MVP สัก10 EP ก็ว่าไปนะครับทุกคนก็สำหรับการประกาศ MVP ของพี่ดีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ พี่ดีขอลาไปก่อนบ๊ายบายไปละแล้วก็ขอขอบคุณ พี่ดีนะคะ ที่ได้รางวัลกับหนูและหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจทำงานตั้งแต่สัญญาไหมสัญญาค่ะงั้นเรียก วัสดีค่ะนนุดาวค่ะ